นี้เรามาดูในส่วนของการเริ่มต้นการใช้โปรแกรมนะคะเพื่อสร้างแฟ้มข้อมูล หรือว่าสร้าง Data File นะคะในการใช้งานครั้งแรกนะคะทุกครั้งเรายังไม่มีข้อมูล เรายังไม่มีตัวแปร เพราะฉะนั้นพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นกระดาษทำการว่างเปล่านะคะครั้งแรกเลย การใช้งานเราก็จะไปคลิกตรง variable view นะคะเพื่อที่จะกำหนดรายละเอียดต่างๆของตัวแปรนะคะก็ได้แก่ ชื่อนะคะก็สังเกตดูได้ที่ช่อง name นะคะ name ตัวแปรตัวที่ 1 ก็คือแถวที่ 1 ตัวแปรตัวที่ 1 จะมีชื่อว่าอะไรนะก็ใส่ไว้ในช่อง name ตัวแปรนั้นจะเป็นชนิดไหนปกติแล้วข้อมูลที่เราจะ input เข้าไปในโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะถ้าจะให้วิเคราะห์ได้ง่ายและสะดวก ก็ควรจะเป็นตัวแปรประเภท numeric ก็คือ Input ข้อมูลเป็นตัวเลขนะคะซึ่งตัวเลขนั้นเนี่ย ในบางครั้งตัวเลขนั้นอาจจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณจริง หรือว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่เราโค้ดแทนลักษณะของคนก็เป็นได้นะคะ เพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจำเป็นต้องทราบว่าตัวเลขที่เราใส่ลงไปในโปรแกรมเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขเชิงปริมาณจริง หรือว่าเป็นตัวเลขที่เราใช้แทนลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะ แต่ว่าในการ Input ข้อมูลเนี่ยค่ะก็จะแนะนำให้ใช้เป็น numeric ไป ถัดไปก็คือการกำหนดความกว้างของตัวแปรนะคะเดซิมอลก็หมายถึงจำนวนจุดทศยมของค่าตัวแปรที่เราจะ Input ลงไปในหน้า Data View นะคะ ถ้าหากว่าข้อมูลที่เราจะ Input เข้าไป มันคือมันคือ1มันคือ2มันไม่มีเป็นจุดทศนิยม เพราะฉะนั้นตรงเดซิมอลเราสามารถกำหนดให้เป็น 0 ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าข้อมูลนั้นมันสามารถที่จะเป็นจุดทศนิยม เช่น เราบันทึกข้อมูลที่เป็นคะแนน GPA ของนักศึกษา GPA เนี่ยสามารถมีจุดทศนิยมได้ 2 จุด ดังนั้นเดซิมอลเรากับเราก็จะกำหนดทศนิยมเป็น 2 อย่างนี้เป็นต้นนะคะถัดไปเลเบลก็หมายถึงความหมายของตัวแปรยกตัวอย่างเช่นนะคะลาเบลตัวนี้ค่ะจะถูกนำมาใช้กรณีที่เรากำหนดเนมของตัวแปร สมมติตัวแปรที่ 1 ที่เราจะ record ในที่นี้ตัวแปรนี้คือเพศ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่คำว่าเพศในช่อง name แต่เราใส่คำว่า x 1เพราะฉะนั้น x 1ที่มีชื่อว่า x 1เนี่ยความหมายว่าอะไร เพราะฉะนั้นเราจะใส่ไว้ที่ช่อง label นะคะ label ของ x 1ก็คือเพศเป็นต้นนะคะ หรือถ้าเราใส่ตัวแปรที่ชื่อว่าอายุเนี่ยเราใช้ name ของอายุว่า x 2เพราะฉะนั้น x 2ก็จะมีเลเวลว่าอายุเป็นต้น นะคะในช่อง values นะคะก็จะเป็นช่องสำหรับการกำหนดค่าของตัวแปรที่เรากำลังกำหนดรายละเอียดของเขาอยู่ ยกตัวอย่างเช่นตัวแปร x 1 ตัวแปร x 1เลเบลว่าเพศ เพศเนี่ยมันจะมี 2 เพศก็คือเพศชายกับเพศหญิง เพราะฉะนั้นเราก็จะกำหนดความหมายให้กับตัวเลขที่เราจะ input ลงไปว่าเลข 1 แทนเพศอะไร เลข 2 แทนเพศอะไร ยกตัวอย่างเช่น ให้เลข 1 แทนผู้ชาย เลข 2 แทนผู้หญิงเป็นต้นนะคะ ถัดไป missing missing เนี่ยมีไว้ใช้ในการกำหนดกรณีที่ ผู้ให้ข้อมูลเราไม่ระบุว่าเขาเป็นค่าข้อมูลแบบใดเช่นเขาไม่บอกเราว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เพราะฉะนั้นบุคคลคนนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะการเป็นค่าที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าค่าสูญหายของตัวแปรนั้นๆนะคะคอลัมน์คือการกำหนดความกว้างของคอลัมน์ในเฉพาะในหน้าจอ Data View นะคะอะไรการจัดตำแหน่งของข้อมูลนะคะเป็นต้นค่ะ ทีนี้เวลาที่เราจะสร้างแฟ้มข้อมูลนะคะ มันก็ต้องสร้างแฟ้มข้อมูลหรือว่าสร้างไฟล์ข้อมูล โดยการอิงกันกับตัวแบบสอบถามที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น มีแบบสอบถามในการสอบถามถึง รูปแบบโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เราถามข้อแรกในแบบสอบถามว่าคุณเป็นเพศอะไร ก็จะมี2ค่า ผู้ชายกับผู้หญิง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในการใช้โปรแกรมจะสร้างโปรแกรมว่า เลข 1 เป็นผู้ชายเลข 2 เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าเวลาที่มีคนติ๊กข้อมูลกลับมาให้เราเป็นแบบสอบถาม ถ้าเขาติ๊กก็เป็นผู้ชายเราก็จะอินพุตข้อมูลด้วยเลข 1 ถ้าเขาติ๊กก็เป็นผู้หญิง เราก็จะใส่ข้อมูลเขาด้วยเลข 2 เป็นต้นนะคะเช่นเดียวกันกับสาขาสังสาขานะคะสาขาวิชาคุณกำลังเรียนสาขาอะไรสาขาที่ 1 ก็คือสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ถ้าเป็นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพก็จะโค้ดให้เป็นเลข 2 ถ้าเป็นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เราก็จะโค้ดให้เป็นเลข3อย่างนี้เป็นต้นนะคะ เพราะฉะนั้นการเข้าใจตัวเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ต่อในเรื่องของการสร้างแฟ้มข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะหรือในแบบสอบถามเรามีส่วนที่ให้ประเมินความคิดเห็นนะคะคุณรู้จักสินค้าจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์มาก น้อยแค่ไหนโปรดระบุนะคะเพราะฉะนั้นข้อความตรงนี้ค่ะเราก็จะ เปลี่ยนในเชิงของสถิติออกมา โดยการใช้โปรแกรมส่วนรูปในการสร้างแฟ้มข้อมูล อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของหลังจากที่เราสร้างแฟ้มข้อมูลเรียบร้อย แล้ว หน้าตาของตัวแปรที่ในอยู่ในโปรแกรม PSPP นะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ ตัวแปรแรกเลยนะคะอยู่ในแถวนอนแถวแรกชื่อตัวแปรว่าเพศเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำว่าเพศลงไปเป็นชื่อตัวแปรแล้วเนี่ยในช่องเลเบลก็ไม่ต้องไปบอกแล้วว่าเพศคือเพศนะคะเพศไทป์ของข้อมูลเป็นนิวเมลิก นะคะความกว้างของการใส่ข้อมูลก็คือ 2 decimal ไม่มีนะคะเลเบลไม่ต้องบอก เพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวแปรที่ชื่อว่าเพศมันก็คือเพศนะคะ value จะมี 2 แบบ 1 เป็นผู้ชาย แล้วก็แน่นอนว่า 2 ก็ต้องเป็นผู้หญิงนะคะกำหนดค่า missing เป็นเลข 99 ก็หมายความว่า ถ้ากรณีที่แบบสอบถามฉบับใด ไม่ระบุว่าตัวเขาเองเป็นเพศอะไร บุคคลคนนั้นจะถูกใส่ข้อมูลด้วยเลข99นะคะ หรือตัวแปรตัวที่ 2 ที่ชื่อว่าสาขาวิชานะคะสาขาวิชาเมื่อกี้ในแบบสอบถามก็ดูแล้วนะคะว่ามันเป็นลักษณะอยู่ 3 กลุ่ม ใน 3 กลุ่มนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสายสังคม สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือว่าสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เราก็จะอินพุตมันด้วยข้อมูลที่เป็นนิวเมลิก นะเพราะฉะนั้นพอ Input ข้อมูลเป็นนิวมริกปุ๊บเราก็ต้องมากำหนด value ด้วยว่าเลข 1 ใช้แทนสังคมนะคะเลข 2 ใช้แทนวิทย์สุขภาพ เลข 3 ใช้แทนวิทย์เทคโนโลยี และกรณีคนที่ไม่ระบุว่าตัวเองกำลังเรียนในสาขาวิชาอะไร เราก็จะใส่เลข 99 ให้เขา เพราะเรากำหนด missing ให้เป็นเลข 99 นั่นเองนะคะโอเค ทีนี้มาลองดูตัวแปรตัวที่4นะคะตัวแปรตัวที่ 4 ตั้งชื่อในโปรแกรมว่าสื่อ1 ตรงนี้แหละมีมีมีปัญหาและสื่อหนึ่งคืออะไร เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าสื่อหนึ่งคืออะไร เราก็ต้องมาบอกไว้ในเลเบลว่าอ๋อสื่อหนึ่งคือโทรทัศน์ค่ะ สื่อ 2 คือหนังสือพิมพ์ สื่อ 3 คือวิทยุ สื่อ 4 สื่อ 5 คือป้ายโฆษณากับเว็บไซต์ตามลำดับนะคะ ข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามในส่วนที่2ที่พูดไปนะคะก่อนหน้านี้เห็นไหมคะ ในส่วนที่ 2 ก็คือสอบถามเรื่องของช่องทางการรับสื่อโฆษณาของผู้บริโภค นะคะว่าใน 5 ระดับนะคะน้อยที่สุดก็คือรับชม 0-1ถึงวันต่อสัปดาห์ น้อยก็อยู่ในช่วง 2-3 วันต่อสัปดาห์ ปานกลางก็คือ 4-5วันต่อสัปดาห์หรือว่ารับชมมากเป็นเวลา 6-7วันต่อสัปดาห์ แล้วมากที่สุดก็คือดูทุกครั้งดูทุกวันที่มีโอกาสดูนะคะก็จะมีสื่อทั้งหมดอยู่ 5 ตัวด้วยกัน สื่อ 1 คือโทรทัศน์สื่อ 2 วิทยุ สื่อ3สื่อ 2 คือหนังสือพิมพ์สื่อ 3 คือวิทยุ สื่อ 4 คือป้ายโฆษณาสื่อ5คือเว็บไซต์ แล้วก็ให้คนที่เราไปเก็บข้อมูลนะคะทำการประเมินด้วยตนเองว่า แต่ละสื่อนั้นเขา ได้รับชมสื่อโฆษณาผ่านช่องทาง แต่ละช่องทาง ในปริมาณมากน้อยอย่างไรนะคะก็จะถูกนำมาโค้ดเอาไว้ในตอนที่เราสร้างรายละเอียดของตัวแปรนะคะอย่างที่เห็นนะคะ ซึ่งหลังจากที่เราใส่ค่า ตรงนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะทำการจัดการกับข้อมูลก่อนก่อนที่จะเริ่มทำการวิเคราะห์ ในการจัดการข้อมูลนั้นอาจจะต้องใช้วิธีการในการรีโคดค่าข้อมูลนะคะยกตัวอย่างเช่นเดิมนะคะเขามีความคิดเห็นในเชิงบวกว่า 5 คือมากที่สุด 4 คือมาก 5 3ปานกลาง 2 คือน้อยแล้วก็ 1 คือน้อยที่สุด ถ้าเราต้องการจะกลับตัวเลขพวกนี้ใหม่ โดยการบอกว่า 1 คือมากที่สุด 2 คือมาก 3 คือปานกลาง 4 คือน้อย 5 คือน้อยที่สุด เราก็สามารถใช้คำสั่ง recode ได้นะก็คือกลับได้ แต่ว่าต้องควรจะต้องทำหลังจากที่เรา input ข้อมูล เสร็จเรียบร้อยจากแบบสอบถามทุกฉบับแล้ว แล้วค่อย recode ไปในครั้งเดียวนะคะมันจะได้เสร็จไปในทีเดียวเลยนะคะซึ่งการใช้คำสั่งการ recode นั้น เราก็ใช้ที่เมนูบาร์นะคะที่คำสั่งว่า transform ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะ เปลี่ยนแปลงวิธีการไหน เปลี่ยนแปลงโดยวิธีการรี d e ดรี o d ดจะมี 2 แบบ Recode into same variables กับ Recode into different variables นะคะ ถ้าหากว่าเรา Recode into same variable หมายความว่าเราดึงตัวแปรหนึ่งขึ้นมาจากโปรแกรมที่เรา input ข้อมูลเข้าไปแล้ว แล้วเราใช้คำสั่ง Recode into same ปั๊บ สิ่งที่เรา Recode ค่ะ Recode ถูกก็ดีไป แต่ถ้า Recode ผิดปั๊บเนี่ยค่ะ ข้อมูลเดิมจะหายไปเลย เพราะมันจะเป็นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงและเป็นทับของเก่าหมดนะคะดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดปลอดภัยที่สุดสำหรับการ recode ก็คือ recode into different variables นะคะยกเว้นว่าเรามั่นใจจริง ๆ ว่าเรา recode ถูกต้อง อย่างนั้นเราค่อย recode into same variables ก็สามารถทำได้นะคะ หรือถ้าถ้าเราจะใช้วิธีการจัดการข้อมูลด้วยการสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่จากข้อมูลเดิมนะยกตัวอย่างเช่น เราเก็บข้อมูลผู้มีงานทำจากภาคบริการ จากภาคธุรกิจ จากภาคอุตสาหกรรมนะคะและหลังจากนั้นเราอยากจะรู้ว่า ยอดรวมของภาวะผู้มีงานทำจากภาคธุรกิจ ภาคบริการ ภาคการผลิต3ส่วนเนี่ยค่ะรวมกันน่ะได้เท่าไหร่ ซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งบวกเลข 3 ส่วนนี้ แล้วมากรอกข้อมูลเป็นช่องที่ 4 เราสามารถให้โปรแกรมจัดการให้เราได้ นั่นก็คือการใช้เมนูคำสั่ง transform แล้วก็ compute ตัวแปรขึ้นมาใหม่นะคะในการ compute เราก็จะบอกโปรแกรมว่า ตัวแปรจำนวนรวมของคนที่มีงานทำโดยรวม ให้รวมจากจำนวนผู้มีงานทำในภาคธุรกิจ รวมกับจำนวนผู้มีงานทำในภาคบริการ และก็รวมกับจำนวนผู้มีงานทำในภาคผลิตนะคะสส่วนนี้มารวมกันเพราะฉะนั้นรวมปุ๊บเขาก็จะไปครีเอทเป็นตัวแปรใหม่ แล้วก็แสดงผลออกมาให้เราเพิ่มขึ้นมา อันนี้เป็นวิธีการสร้างตัวแปรใหม่ โดยใช้ข้อมูลชุดเดิม ที่เรามีอยู่ในแฟ้มข้อมูลนั่นเองนะคะ ซึ่งประเดี๋ยวเนี่ยจะใช้จะเปิดโปรแกรม และสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ